ประโยค Bonjour madame. Nous venons chercher nos bagages. แปลว่า สวัสดีครับ พวกเรามารับกระเป๋าของเราครับ คำว่า Nous เป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูบททำหน้าที่เป็นประธาน แปลว่าพวกเรา คำว่า venons เป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ venir แปลว่ามาคำว่า chercher เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าหา ในที่นี้แปลว่ารับกระเป๋าคำว่า nous เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของพวกเรา ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์คำว่า bagage เป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ แปลว่ากระเป๋าเดินทาง ประโยค C'est à quel nom monsieur แปลว่า เป็นชื่อของใคร เป็นการถามว่ากระเป๋าที่ฝากไว้เป็นชื่อของใครคำว่า À quel nom แปลตามตัวอักษรคือ ที่ชื่ออะไรในสถานการณ์นี้หมายถึง กระเป๋าที่ฝากไว้เป็นชื่อของใครคำว่า À accent grave เป็นคำบุพบท แปลว่าที่คำว่า quel เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการตั้งคำถาม เป็นเพศชายเอกพจน์ และต้องใช้กับคำนามเพศชาย เอกพจน์ โดยเฉพาะคำนี้เทียบได้กับคำว่า what ในภาษาอังกฤษคำว่า n o เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า ชื่อ นักท่องเที่ยวตอบว่า Monsieur Philippe Ledoux ซึ่งเป็นชื่อเต็มว่าคุณฟิลิป เลอดู